หลายๆ คนอาจจะมองว่าการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องยากใช่ไหมล่ะคะ แต่วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้การสร้างแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยทฤษฎีต้นไม้ค่ะ จะเป็นยังไงนั้นเราลองไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ เมื่อกี้เราได้เห็นกันไปแล้วนะฮะว่าในแง่ของการมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูอย่างไรนะฮะ ซึ่งก็ต้องดูว่าเรามีคุณค่าส่งอไปยังผู้บริโภคเราไหมนะฮะ นี้ในแง่ของการสร้างแบรนด์นะครับต้องมาดูแล้วว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับ ในแง่ของที่เราจั่วหัวแต่แรกว่า เรามาเรียนรู้ทฤษฎีการสร้างแบรนด์แบบทฤษฎีต้นไม้กันเถอะนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆ การสร้างแบรนด์ฟังแล้วบางทีแบบต้องทำอีเวนต์ทำโฆษณาทำสื่อฉันรู้สึกแบบจับประเด็นไม่ได้เลยว่าตกลงแล้วมันต้องยังไงกันแน่เนี่ยนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมมาให้นะครับก็คือในประสบการณ์วงการนี้นะครับหลัก 10 ปีเนี่ยนะครับทั้งทฤษฎีทั้งประสบการณ์ตรงตัวเอง จนออกมาเป็นแผนภาพนี้นะครับเราชื่อ ทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีต้นไม้นะครับทฤษฎีต้นไม้ในการสร้างแบรนด์มันง่ายมากนะครับมันก็คือเปรียบเทียบเหมือนแบบแบรนด์เราเนี่ยคือต้นไม้หนึ่งต้นนะฮะว่าต้นไม้ต้นเนี้ยโจทย์คือเอ๊ะทำไงดีนะให้ต้นไม้เนี้ยแข็งแรงถูกไหมฮะทำให้ต้นไม้เมื่อแข็งแรงเสร็จเราลองคิดดูนะฮะเขาก็จะแผ่กิ่งก้านสวยงาม แล้วก็มีนกมาอยู่ให้ร่มเงากับผู้คน นั่นก็คือนะฮะแบรนด์เรามีมูลค่าที่ยิ่งใหญ่ มันก็ส่งผลต่อทุกคนไม่ว่าจะพนักงานเรา นะครับ ผู้ลงทุนเราเคนบนโลกใบนี้นะครับ ก็จะใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นร่มเงาให้เขาได้ นี่แหละคือโลจิกของธรรมชาตินะฮะ เรามาดูทีละขั้นตอนนะฮะว่า เอ๊ะ จริงๆแล้วถ้าเราสร้างแบรนด์แล้วเปรียบเทียบแบบต้นไม้นะครับ มันเป็นอย่างไรนะฮะ โดยที่เริ่มต้นที่ตัวรากนะครับ ตัวรากตรงนี้เนี่ย เริ่มต้นตรงที่ว่าต้นไม้เมื่อมีรากรากคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับในการสร้างแบรนด์มีสิ่งที่มันอาจจะมองไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่การอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จก็คือเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยในที่นี้ก็ไม่ใช่ไปแจกคุยเชนแน n ถามลูกค้านะครับว่าเขาอยากได้อะไรนั่นเป็นวิจัยที่ผิดในการสร้างแบรนด์นะครับวิจัยประเภทนี้ทำให้เราเนี่ยไม่มีใครหรอกครับ ที่เขาจะตอบว่าเราต้องการเขาต้องการอะไรได้ทั้งหมดถูกไหมฮะจากแค่กระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยนะครับ แล้วโพพวกนี้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้ช่วยครับว่ากลยุทธ์แบรนด์ต้องไปทางไหนกี่เปอร์เซ็นต์มันจะไม่วัดกันที่ตรงนั้น มันต้องมาดูแฟกเตอร์แรกเลยนะครับ ก็คือว่าการวิจัยเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของ 4 ส่วนเนี่ยผมจะพูดรายละเอียดนะฮะอันนี้สรุปคร่าวๆก่อน สเต็ปแรกเราต้องรู้ตัวตนเราว่า องค์กรเราหรือวิชั่นของเราหรือแวลูเราเนี่ยเราเจ๋งอะไรนะครับอันที่ 2 รู้คู่แข่งนะครับอันที่ 3 เราต้องรู้ว่าลูกค้าเราอยากได้อะไรนะครับอันที่4 เราต้องเข้าใจเมกะเทรนหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ แล้วก็ลำต้นนะครับลำต้นพอเราเข้าใจ เรามีข้อมูลลากกระดูดน้ำขึ้นมา มาเลี้ยงลำต้นลำต้นที่แข็งแกร่งเนี่ย มันก็คือเรื่องของอการยึดโยงนะครับ กิ่งก้านใบไว้ที่มันนะฮะลำต้นที่ในทฤษฎีแบรนดิ้งเปรียบเทียบกับอะไรฮะ เปรียบเทียบกับพวกของกลยุทธ์แบรนด์ทั้งหมด ซึ่งมันมีเยอะมาก มันมีหลายหัวข้อนะครับ กรุ๊ตแบนที่มันมีหลายหัวข้อเพราะฟังก์ชันที่ไปใช้เขาไม่เหมือนกันนะครับ เช่นมีอะไรบ้าง แบรนด์ฟิวเจอร์วิชั่นแบรนด์มิชชั่นแบรนด์ DNA value นะครับแบรนด์สิชชั่นนิ่งนะฮะแบรนด์เพอร์ซันิตี้พวกนี้คือเรื่องของกลยุทธ์แบรนด์ทั้งสิ้น ซึ่งเราจะต้องสรุปออกมานะครับต้องเขียนออกมาให้ชัดนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอเรามีลำต้นเสร็จเราก็จะไปในเรื่องของกิ่งก้านใบนะฮะ ไอ้เจ้ากิ่งก้านใบนี่แหละมันก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่เราต้องบริหารทุกๆวันนะฮะนกก็เปรียบเทียบเหมือนสเต็กโฮเดอร์นะครับทาร์เก็ตนะฮะหรือคอน sumer ที่เข้ามาชื่นชมต้นไม้เรานะฮะตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในเรื่องของประสบการณ์ที่ต้องบริหารมนุษย์จะเกิดประสบการณ์จากกับแบรนด์หนึ่งแบรนด์จาก4 เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเมื่อเขาใช้สินค้าของเราแล้วเขารู้สึก นั่นเรียกว่า product experience นะครับ เมื่อใช้เมื่อเห็นเรารู้สึกอย่างไรนะครับ อันที่ 2 เมื่อได้รับบริการเรารู้สึกอย่างไรนั่นคือ service experience นะครับ อันที่ 3 คือเรื่องของ atmosphere experience นะฮะเมื่อเขาเข้ามาในอาคารสถานที่เข้ามาในโชว์รูมเข้าในบริษัทเราเขารู้สึกยังไงนะฮะเขาได้รับประสบการณ์อย่างไร อันที่4นะครับเรื่องสุดท้ายที่ต้องทำบ่อยมากคือ communication นะฮะ เมื่อเราสื่อสารออกไปนะครับ เขาจะได้รับประสบการณ์อย่างไร นั่นคือสิ่งที่เราต้องขมวด ออกมาทั้งหมดเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการบริหารเชิงประสบการณ์ของลูกค้านะฮะ ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าประสบการณ์ดีนะครับนกก็จะมาเยอะนะฮะเอ๊ะประสบการณ์ดีมาจากอะไร มาจากลำต้นต้องเข้มแข็งแข็งแรงนั่นคือกลยุทธ์นะฮะไอ้กลยุทธ์นี้จะแข็งแรง และแหลมคมดีได้ด้วยอะไรครับ รากต้องดูดน้ำหล่อเลี้ยงได้ดีนะครับรากต้องลึกนั่นคือสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ไม่ห่วงนะครับ เอาไปใช้ได้เลยนะฮะว่าอ๋อเราลองเขียนดูสิว่าเรารีเสิร์ชหรือยัง เรามีกลยุทธ์หรือยัง เรามีประสบการกำหนดประสบการณ์สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าหรือยังนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับองค์ประกอบของทฤษฎีต้นไม้ ทั้ง root trunk leaf แล้วก็ consumer connection ค่ะ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องประสบพบเจอกันอยู่แล้วนะคะ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กันได้ค่ะ